คนไทยเหรออันนี้ก็คือสิ่งที่เออมันเป็นแค่คำที่นิยามขึ้นมา เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอะค่ะ คือแบบชาติอื่นก็อาจจะไม่มีความมีสัมมาคารวะแบบ มีเชื่อฟังผู้ใหญ่ เคารพผู้ใหญ่ แล้วก็ขี้เกรงใจ มีมารยาทค่ะ คนไทยก็มีน้ำใจ แล้วก็มีสายแบบเรื่องเพื่อแพร่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ ใจดีเออมีน้ำใจค่ะก็ชอบช่วยเหลือใจดียิ้มง่าย มีน้ำใจ ประมาณนี้ครับ สบายสบายไม่ไม่รีบไม่ร้อนชิลคนเรื่อยๆอะสบายยสบายก็สบายจนสบายแบบทุกทุกทุกทุกสถานการณ์ มีประชุมยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยคณะอะไรครับแต่ว่าในในบางมุมดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ อย่างเช่นแบบ เรื่องที่คนจะจริงจังก็ทำเล่นอะไรมันจะมีเรื่องความเฉื่อยมาด้วยก็เลยดูเป็นแบบดูเป็นดูเหมือนไม่มีวินัยดูแบบไม่กระชับคือทำอะไรตามใจคือไทยแท้ไม่ตรงต่อเวลาแบบง่ายๆอะไรก็ได้หยวนหยวนกันไปป้าบอกไม่ถูกมันมันคนไทยมันก็ดีอยู่เนาะมันก็ดีครึ่งไม่ดีครึ่ง ไทยมีหลายประเภทครับ คนไทยนิสัยดี คนไทยนิสัยไม่ดี ผมเป็นคนไทยนิสัยดีครับ ส่วนหลายๆ คนเป็นคนนิสัยไม่ดี อยากเห็นคนไทยรักกันครับ ก็ถ้าอย่างส่วนใหญ่ถ้าแบบเป็นคนแก่ใช่ปะก็จะแบบนิสัยแบบมีดีอ่ะมีเมตตาแล้วถ้าสมมติเป็นวัยรุ่นปัจจุบันก็แบบเคนแบบเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวถ้าแบบเห็นแก่ตัวชอบสบายมักง่ายครับดูบุหรี่ในที่สาธารณะเห็นแก่ตัวครับ กินแล้วก็ทิ้งนี่แหละแถวนี้ครับ ไม่รู้ว่ะกูคนทำไม่เนี่ยรึงมากครับ ไม่ค่อยมีความคิดของตัวเองชอบตามคนอื่นค่อนข้างตามกระแส กระแสมาทางไหน ก็ไหลไปตามกระแสนั้นแต่แต่เราก็คิด คิดไม่ไม่เหมือนกันหรอกครับคนไทย แล้วก็ไม่พูด สิ่งที่ตัวเองคิดใช่ไหมแบบสบายๆชิวๆแล้วก็ ปกปิดสิ่งที่ตัวเอง คิดจริงๆ อยากเห็นคนไทยรักกันครับ